ีครับ วันนี้ไปดูการซ้อมของ U13 14 15 16 ของราชบุรีมิตรผล FC Academy ครับ ในภาพบรรยากาศอาจจะดูไม่ร้อนมากครับ แต่คนถ่ายไม่เลยครับ ก็ขออภัยด้วยครับ มีความอดทนน้อย มีภาพเก็บมาฝากก็น้อยตามครับ วันนี้โค้ชเนฟาเบโนโค้ชอับดุล โค้ชเต่าทองโค้ชอับอับดุลนี่เป็นโค้ชคนใหม่ของเราด้วยนะครับมาช่วยกัน วันนี้โค้ชจะเน้นเรื่องการ ยืนการรับลุกว่าสมควรยืนยังไง ช่องไฟหรือสเปซขนาดไหน ความรู้นี้สำคัญมากเพราะการวิ่ง หรือว่าการขยับเพื่อที่จะมีเกมรับที่สมดุลและเกมรุกที่สมดุล ใครที่ยังไม่รู้ก็สมควรศึกษาไว้ครับ การศึกษากับโค้ดเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดครับ และต้องมีทีม ต้องมีคนครบบ้างันเถอะถึงจะรู้ว่าการเคลื่อนขยับการวิ่ง ยังไงถึงจะถูกต้องครับช่องไฟเท่าเท่าไหร่ถึงจะไม่เสียเกมลุกและเกมรับสำหรับรุ่นพี่ก็จะซ้อมแตกต่างจากรุ่นน้องไปนะครับ เพราะว่าความชำนาญนั้นความเข้าใจความชำนาญ ก็จะมีความแตกต่างกัน แม้รู้แล้วก็ต้องมาฝึกซ้อมวนมาฝึกซ้อมใหม่ เพื่อทำให้ดีขึ้น เพราะว่าการฝึกซ้อมทำให้มีความ ชำนาญและช่ำชองยิ่งขึ้นครับ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องวนกลับมาซ้อมใหม่ ยังไม่เก่งก็ซ้อมจนเก่ง เก่งแล้วทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ ครับลูก สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับลูกต้องหลังใหญ่ััใส่หญ่ออกไปละดีดีมันดีดีไปดูอ่ะมันขีดด้วยเออตอนน้ไอ้กองหลังฉีด่สีเฟนเจทำบ้ามันขาแม่ตาเรี่มยังมตาเรี่ยมเออไม่อันนั้นแต่แบ็คไม่ดีโบดินีก็มันได้แล้วไม่ได้เล่นมีเกมหมดอ่ะที่ใครนะใคไดมกนี่สามเสร็จยัง 马小姐。